สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เรามาชมคลิปอันนี้กันนะครับ มันเป็นความน่ารักของลิงตัวหนึ่ง ซึ่งโคกเจ้าของเขาคงจะได้มาใหม่ๆ หรืออย่างไรเขาผูกเอาไว้วันนั้นผมไปถ่ายลิงที่เขามีความชำนาญแล้วเล่นกีฬาเล่นโชว์โน่นโชว์นี่อะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้โดนผูกเอาไว้ มันก็คงอยากจะหนีไปหรือ หรืออยากจะไปให้พ้นจากตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ทำท่าแปลกๆ ผมก็เลยถ่ายมันเอาไว้ ลองไปชมกันดูนะครับว่า ความน่ารักของมันเป็นยังไง เชิญชมครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมครับ ความน่ารักของมัน อืมมันแบบมันน่ารักอะ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง อธิบายยังไง ว่ามันเป็นยังไง แต่ผมดูแล้วคือมันน่ารักอะครับ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามันน่ารัก ก็กด subscribe ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ